ก็ผู้เรียนก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของทักษะชีวิตแล้วเนาะสำหรับคนที่มีความสุขหรือที่เรียกว่าไลฟ์สกิลนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของอทักษะในการทำงานนะคะที่เรียกว่า work skill แต่นี้ก็จะมีของฝากอีกนิดนึงนะคะสำหรับคนที่อยากจะเก่งในเรื่องของเก่งการใช้ชีวิต เก่งในเรื่องของงาน เก่งในเรื่องของคนด้วยนะคะ เพราะฉะนั้น ทุกๆ คนก็ปรารถนาเนาะอยากจะไปถึงยอดของ ศักยภาพความสามารถด้านนี้เนาะถ้าเป็นได้เนี่ยเราก็อยากจะเป็นคนดีและคนเก่งนะคะ เพราะฉะนั้นคนเก่งในอนาคตหรือในสังคมปัจจุบันเนี่ยที่ที่อยากได้ คือเก่งแล้วต้องดีด้วยนะคะ หรือดีแล้วก็ถ้าเก่งได้ด้วยเนี่ยก็ยิ่ง โอ้โห เลิศเลยนะคะวันจะต้องถึงครบด้วยอะไรบ้าง ที่จะจดจำง่าย ๆ ก็คือ 5Q เลยค่ะ 5Q ต่อไปนี้นะคะ Q ตัวแรกเนี่ยถือว่าผู้เรียนทุกคนเนี่ย พกอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะคะะก็คือ IQ นะคะ Intelligent Quotient นะคะก็คือการที่เรามีพลังสติปัญญาความสามารถที่เราเรียนรู้มาในมหาวิทยาลัยอะไรก็ตามนะคะ อันนี้ก็คือเรื่องของศักยภาพทางสมองเนาะนะคะอันนี้ก็เรียกว่า IQ นะคะ อีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือ EQ นะคะ EQ ก็คือ Emotional Quotient นะคะ ก็เป็นในเรื่องของอพลังทางด้านความรู้สึกจิตใจทำยังไงให้เรานั้นมีความสามารถในการจัดการอารมณ์ของเราให้กลับมาอยู่ในสภาวะที่สมดุลเป็นปกตินะคะยามใดที่เรารู้สึกโกรธเกลียด มีอคติหรือไม่พอใจซึ่งเราเป็นมนุษย์ปุตุชนธรรมดาก็ย่อมย่อมมีสภาวะความรู้สึกเช่นนี้นะคะ แต่ถ้าเรามี EQ เนี่ยเราก็จะสามารถบริหารจัดการอารมณ์ของเราให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็ว อย่างเช่นที่เราบอกว่าต้องรู้จักอภัยแล้วก็ให้ความรัก มันก็จะก้าวข้าม อันนี้แหละคือเรามีความสามารถด้าน EQ นะคะ อีกตัวหนึ่งก็คือ MQ นะคะ ก็คือ moral quotient ที่เราบอกว่าเก่งแล้วต้องดีด้วยนะ เพราะนั้นสังคมปัจจุบันเนี่ยเราต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่มีในเรื่องของคุณธรรมอยู่ข้างในนะคะ ก็คือจะต้องตระหนักแล้วก็จะต้องมีการใช้ชีวิตออยู่ใน รูปแบบที่มีจิตสำนึกด้านดีนะคะทำแต่สิ่งที่ดีหรือคิดดีทำดี ประพฤติดีอย่างนี้เป็นต้นนะคะะจะต้องมีอยู่ในหัวจิตหัวใจของของเราด้วยนะคะ อันนี้เราเรียกว่า MQ นะคะ อีกตัวหนึ่งเราเรียกว่า RQ นะคะมันจะเป็นในเรื่องของความสามารถในการเผชิญกับสถานการณ์ สภาวะวิกฤตต่างๆ ที่เราบอกไปตอนต้นว่ามันก็เป็นหนึ่งในไลฟ์สกิลก็คือที่สามารถที่จะอดทนต่อการเผชิญปัญหาอุปสรรคความยุ่งยากต่างๆ ในชีวิตหรือในการทำงานนะคะเเราก็เรียกว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งคิวที่คนเก่งจะต้องมี ไม่งั้นเราก็เจออะไรแล้วก็ละวางเหนื่อยเบื่อไม่สู้อะไรอย่างเงี้ยชีวิตเราก็จะถดถอย ถอยหลังไปเรื่อยๆ ไม่พุ่งไปข้างหน้า เพราะนั้นตัวนี้แหละจะทำให้เราสู้นะคะต่อสู้แล้วก็ท้าทายเอาใหม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้น ตัวสุดท้ายของตระกูล Q นะคะ ก็คือตัว SQ นะคะ อันนี้ในเชิงของโซเชียลสังคมนิดนึงนะคะะเราก็จะต้องมีจิตสำนึกนะคะ ในเรื่องของการทำประโยชน์ ให้กับสังคมส่วนรวม ในฐานะที่เราก็เป็นคนหนึ่งในสังคมหรือหนึ่งในมนุษย์โลกบนนี้นะคะเราก็จะต้องมีจิตสำนึกด้านดีนะคะเพื่อจันลงสังคมแล้วก็โลกให้หน่าอยู่ไปด้วยกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นของฝากถ้ามีได้ แล้วก็พัฒนาได้ให้มี 5 คิว อันนี้สุดยอดเลยนะคะ เพราะฉะนั้นบทสรุปในช่วงนี้เนี่ยก็คืออความพร้อมของตัวผู้เรียนที่จะต้องไปเผชิญในโลกของงาน แล้วก็การใช้ชีวิตเนี่ยอันที่หนึ่งเราเรียนรู้ไปแล้วนะคะ ในเรื่องของ life skill ตัวที่สองก็คือ work skill และ เติมเต็มด้วย 5 คิว อย่างที่บอก อันนี้คือสุดยอดเลยค่ะ